iPhone 12 ยังไม่ทันที่จะเปิดตัวนะครับ ก็มีข่าวลือของ iPhone 13 ออกมาแล้ว เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงจุดนี้กันนะครับ ว่ามีรายละเอียดที่หลุดออกมานั้นเป็นอย่างไรบ้าง ไปชมกันครับ บอกก่อนเลยครับว่านี่เป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น ซึ่งต้องบอกว่ามันยังห่างไกลมากๆ เพราะว่าถ้าตามกำหนดการจริง ๆ แล้วในปี 2020 นะครับช่วงเดือนกันยายนของปีนี้ จะเป็นการเปิดตัวของ iPhone 12 หรือว่า iPhone ปี 2020 นะครับ แต่ว่าข่าวนี้ที่เพิ่งรายงาน ก็เป็นข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับ iPhone 13 นะครับ ซึ่งต้องบอกว่าถ้าไล่ตามไทม์ไลน์ถ้าจะเปิดตัวจริงๆ ก็คือเป็นช่วงกันยายนหรือว่าตุลาคมของปี 2021 นะครับ เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมาก เรามาดูกันก่อนแล้วกันว่า ข้อมูลที่หลุดออกมานั้น มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับจุดที่มีการรายงานออกมานะครับโฟกัสไปที่เรื่องกล้องเป็นหลักเลยครับสำหรับเรื่องกล้องนะครับ iPhone 11 Pro จะมีกล้องให้ทั้งหมด 3 ตัวใช่ไหมครับซึ่งเป็นเลนส์วายหตัว เป็นเลนส์เทเลโฟโต้1อัน แล้วก็เลนส์อัลตร้าวายอีก 1 อันนะครับและใน iPhone 12 คาดว่ามี 3 กล้องเหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมก็คือเป็นตัว LiDAR Scanner ซึ่งที่เราได้เห็นกันไปแล้วใน iPad Pro ปี 2020นะครับแต่ว่าใน iPhone 13 ข่าวลือล่าสุดบอกว่า iPhone 13 จะมาพร้อมกับเลนส์ทั้งหมด 4 ตัวนะครับ เขาลือเผยว่าเลนส์ตัวแรกนะครับเป็นเลนส์วายซึ่งจะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันเลนส์วายของทาง iPhone นั้นความละเอียดจะอยู่ที่ 12 ล้านพิกเซล แต่ว่าใน iPhone 13 นั้นมีข่าวลือมาว่าความละเอียดจะเพิ่มขึ้นเป็น 64 ล้านพิกเซลนะครับรองรับการซูมแบบดิจิตอลได้ถึง 6 เท่านะครับ ต่อมาเป็นเลนส์ที่2ครับ เป็นเลนส์เทเลโฟโต้หรือว่าเลนส์ถ่ายระยะไกลนะครับ ความละเอียดจะเพิ่มขึ้นนะครับ เป็น 40 ล้านพิกเซล แล้วก็รองรับออปติคอลซูม3-5 เท่า แล้วก็ในส่วนของดิจิตอลซูมนั้นจะมากถึง 15-20 เท่านะครับ นี้สรุปคร่าวๆคือเลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียดสูงขึ้น แล้วก็ซูมได้ไกลมากยิ่งขึ้น ต่อมาครับเลนส์ที่3ครับเลนส์อัลตร้าไวความละเอียดจะอยู่ที่ 40 ล้านพิกเซล optical reverse zoom นะครับคุณภาพในการถ่ายภาพนั้นจะดีมากขึ้นนะครับต่อมาครับในส่วนของเลนส์ที่ 4 ที่เพิ่มขึ้นมา จะเป็นเลนส์อนาโมฟิก หลายๆ คนอาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่เคยได้ยินชื่อของเลนส์อนาโมฟิกมาก่อน ถ้าไม่ได้อยู่ในสายของการถ่ายวิดีโอนะครับปกติเลนส์ถ่ายภาพทั่วไปใช่ไหมครับอัตราส่วนของภาพจะอยู่ที่ 4 ต่อ 3 หรือ 16ต่อ9นะครับแต่ว่าเลนส์อนาโมฟิกอัตราส่วนจะอยู่ที่ 2.1 ต่อ1นะครับซึ่งสัดส่วนนั้นจะเป็นคนละรูปแบบกับที่เราถ่ายณปัจจุบัน อัตราส่วนเหล่านี้เราจะเห็นตามภาพยนตร์ต่างๆนะครับแล้วก็ความพิเศษของเลนส์อนาโมฟิกนอกจากในเรื่องของอัตราส่วนของภาพแล้วจะยังอยู่ใน ส่วนของเรื่องการจัดการแสงแฟร์ด้วยนะครับ ถ้าสมมุติว่าทาง Apple ยัดเลนส์อนาโมฟิกเข้ามาใน iPhone จริง ๆ ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่จะมีเลนส์ลักษณะแบบนี้อยู่ในสมาร์ทโฟนของ iPhone นะฮะ นั่นก็คือในส่วนของ 4 เลนส์ที่มีข่าวลือออกมานะครับ ส่วน l i d a r Sensor นะครับก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับณนะจากจุดนี้นะครับข้อมูลนี้ก็คงเผยออกมาเร็วเกินไป ซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนั้น เราก็ต้องไว้รอดูกันในอนาคตนะครับ เราค่อยมาดูกันอีกทีนึงแล้วกัน เอาเป็นว่าในรอบนี้เนี่ยเราก็แค่ดูไปก่อนว่าเอ้ยมีข่าวลืออย่างนี้ออกมานะครับ เดี๋ยวเราไว้ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับ แต่ว่าในส่วนที่ใกล้ที่สุดนะครับ ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับ เราก็มารอติดตาม ว่า iPhone 12 นั้น รูปลักษณ์ของ iPhone 12 นั้นจะเป็นยังไง สเปค ต่างๆ จะเป็นยังไงทั้งสเปค CPU แรมกล้องหรือว่าฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมนั้น เราจะต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับดังนั้นถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตต่างๆนะครับเกี่ยวกับทางฝั่งของ Apple แล้วก็ iPhone อย่าลืมครับกดไลค์ที่คลิปนี้แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับเราจะเกาะติดสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วก็มาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องสำหรับในคลิปนี้ในข่าวลือของ iPhone 13 นั้น คงมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับ ผมต้องไอ้เมื่ขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันในคลิปหน้า สวัสดีครับ